นิคในการหั่นผักวันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นเทพกันเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็คือการ turning เชฟคะ uh, what is the turning vegetable turning is basically is is a turning the vegetables simple as that root vegetables so the key the key is um, is finding the right suitable vegetables to turn ค่ะก็คือการ turning เนี่ยจะเป็นการ turning ผักจำพวกหัวนะคะอย่างเช่นแครอทมันฝรั่งหรือซูกินี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นผักที่มีเนื้อแข็ง Uh, uh, should we start now, chef? Yes, we can. Yes. We can. So today, uh, for this dish, I will use uh, three vegetables. three เราจะ root so the first one is is ร a อทค่ะ carrot. yes uh-huh. let's start So basically, first thing you do is you peel, always peel the vegetables. Yes. because what you can do with the trimmings, you can always use that to put in your stock or make a soup with it, whatever. You know, there's other ways, other ways you can use that. So the first thing is that. That's the first. That's first step number one. นะ so คือเรา then we start cutting แล้วก็หั่นด้าน carrots. So then you put them next to the next to the other one, so you know exactly the size. ไซส์ให้มันเท่าๆกันนะคะ เพราะว่าตัวผักที่เราเทิร์นแล้ว มันจะได้มีขนาดที่เท่า ๆกัน so that's it ค่ะ right and this you can use for stock so there's no wastage no wastage เชฟบอกว่าพวกเนี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่ในพวกการทำน้ำซุปหรือทำสต็อกได้เลยนะคะ ไม่เสียเปล่า and this is called a turning knife so this knife is specially designed for turning turning อันนี้เป็นมีดสำหรับการเทิร์นนิ่งโดยเฉพาะเลยนะคะ ออมก็อยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะ เริ่มเริ่มกันเลยค่ะเชฟ let's start okay so this one turn into four แล้วก็หั่นเป็นหั่นสี่นะคะ turn in half แต่อันนี้ถ้ามันเล็กกว่าเราก็หั่นสองได้ and normally there should be seven ends seven sides to a t u r n vegetable Mm. ม Ah, I can show you การ turning เนี่ยมันควรจะต้องมีสัน ทั้งหมด7สันนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ แล้วจะได้เข้าใจกันว่าเป็นยังไง so here we go so you start up very high up ก็เราเริ่มจากการเริ่มจากด้านบน แล้วก็สไลด์มีดลงมา ให้เป็นในลักษณะของตัวเคิร์ฟนะคะ เป็นเคิร์ฟจากข้างบนแล้วก็ลงล่างในลักษณะ โค้งอะค่ะ อันนี้เป็นโค้งที่ห้า t n d โค้งที่หก center แล้วก็โค้งที่เจ็ด so the sentence for vegetable for p l a n vegetable so you see now o h this vegetable is perfectly turned เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นตัวแครอทที่มีเหลี่ยมทั้งหมดเจ็ดเหลี่ยมนะคะ would you like to try Uh, yes, but I never o done it before. Oh, but let's okay, say. Okay. okay. So I show you again. Yes. So we go up. down up down up down up down and you need to have seven sides ต้องมีทั้งหมด 7 ด้านนะคะ number five number six number seven okay so you see perfect c h a n g e okay ค่ะผมจะลองทำดูนะคะ จะมีสักกี่ด้านคะจับอย่างนี้ใช่ไหมคะเชฟ ได้ไหมคะแล้วมันจะเป็นเจ็ดด้านได้ไหมคะเนี่ย มันก็จะเก๊ๆกันกงนิดนึงถึงปรากฏทำออกมาแล้วสวยกว่าเชฟยังไงดีคะเนี่ย It's for it's, it's for a carrot soup darling it's okay you can make a carrot soup เชฟบอกว่าไม่เป็นไรถ้าทำเสียก็เอาไปใส่ในน้ำซุปได้ ลองดูอาจจะสวยค่ะ What happened if I done it better than you Oh my god. That means I'm not gonna watch the game. Belgium g e t s Brazil. I can't watch it. Look at that. Not wow. bad, isn't it? It's not bad at all. มันก็จะสวยกว่าเชฟนิดนึงอะค่ะมาค่ะอันที่เจ็ดนะคะ I think I can watch the the, the game it's okay We got one เนี่ยค่ะพอได้ไหมเชฟ is it okay or you put in the soup normally put that in the stock นะเชฟบอกว่าถ้าเป็นเขาก็อันนี้โยนลงใส่หม้อซุปได้เลยค่ะ so apart from the carrot mm. what else can we use for the vegetable so for the vegetable? what else can we do is is um, we can do zucchini yellow yellow zucchini and also I want to do some potatoes โอเคค่ะก็ที่เชฟจะทำอีก2 อย่างก็คือ ตัวของซูกินี่ และตัวมันฝรั่งนะคะหูยว้าวสวยจังเลยค่ะเชฟสวยมากๆเลย ดูสิคะหลังจากที่เชฟเทอร์นิ่งผักแล้ว เราก็นำผักเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะคะ พอสุกแล้วเราก็นำมาปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตามที่เห็น ก็จะออกมาได้เป็นผักที่รูปร่างหน้าตาสวยอย่างนี้ค่ะ ติดตามชมได้ในตอนต่อไป สวัสดีค่ะ